สวัสดีครับอยู่กับเสียฟู่ล้มสล็อตนะวันนี้อยู่ใน Way of the Q Lane ก็คือเกมวิถีแห่งกิเลนครับเสียฟู่ล้มสล็อตวันนี้จะมาล้มกิเลนนะครับนะเราจะมาทำการ ปั่นสล็อตกิเลนนำทุนมา 1,000 กับอีก 10นะ1010ดูตารางการจ่ายกัน จะมีอะไรบ้างก็มีสเก็ตเตอร์ มีสัญลักษณ์วายกบเรือทองแล้วก็อะไรไม่รู้อะมาเตียงก็ต้องเก็บกรอบทองแล้วก็ถ้าเก็บครบก็จะเป็นวายมังกรกิเลนอะไรเงี้ยเก็บสเก็ตเตอร์ 4 ตัว แล้วก็ในสเก็ตเตอร์จะมีการบวก 4ีสปินบวกกันคูณซื้อฟีเจอร์ได้นะ แล้วก็เรียงกัน 3 แถว ถ้าว่างกันเวลทางเนินก็ไม่ได้นะ แล้วก็ตัวคูณทั่วไป มาปรับเบ็ดกัน เอาสักเบ็ดห้ามากำลังดี ครับไปเริ่มกันเลย กิเลนแตกดีนะ กิเลน PG Way of the กิเลนก็เป็นเกมของค่าย PG วันนี้เรามาดูว่ามันจะแตกเท่าไหร่นะ เพราะว่าอัตราการแตกก็เยอะอยู่นี่ไงดูดิดูดิ ช่วงนี้กำลังแตกนี่ไหลมา สวยครับ ขึ้นมา 42 นะ เปิดมาก็ไหลโชว์เลยพอแค่ตัวคูณเยอะๆ นะ โอ้โห เจเข้าเกือบหมดแผงเอเข้าอีกสวยครับโหกิเลนมาอีก 2 สวยงาม ไหลไป 23นะไหลขึ้นมาเรื่อยๆยังไม่เข้าเลยยังไม่มีตัวแพงมาจ่าย ตอนนี้รอตัวแพงมาจ่าย นะครับทุน 1,000 จะได้เท่าไหร่ หวังอย่างเดียวหวังสกัตเตอร์เข้านะ โอ้โหอักษรอังกฤษ ไหลไปเกือบหมดแผงแต่ตัวคูณมันน้อยอ่ะคุณผู้ชม หวังแค่วายกับสเกตเตอร์ของกิเลนมาอย่างเดียวนะครับ โอ้โห หมดแผงไปดิ โอ้ยสวยครับตังวันก้อนโตมา 125 เว็บ 125i ไม่ใช่พูดไปมั่วซั่วอย่างเดียวเขาไม่จ่ายนะนี่สเกตเตอร์จะมาแล้วเนี่ยขออีกตัวเดียว โอ้โห สวยงามขอได้ดังใจ ขอปุ๊บได้ปับ๊บโอ้โหสเก็ตเตอร์อีกห้าตัว สวยครับตกมาอีกไหมโอ้ย เสียวโอ้ยสเก็ตเตอร์กตัวเป็นไงเออลุ้นอะไรขนาดนั้นลุ้นแล้วลุ้นอีกสเก็ตเตอร์ห้าตัว มาดูกันว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรบ้าง อ่าเปลี่ยนเป็นบวกสปิน บวกสปิน3ตัวคูณอีก 3โอเคครับมาโอ้ถือว่าเริ่มต้นได้สวยงามปรับคูณขึ้นไปทีละ3นะครับมันไม่ใช่ว่าคูณ3มาเลยมันจะอัตราการคูณมันจะบวกทีละ3เหมือนที่เราคูณได้เมื่อกี้จาก4ก็จะเป็น7 7 ก็จะเป็น 10อย่างเงี้ยบวกเพิ่มอีก 3 ตัวคูณครับโอ้โหครึ่งแผงมาสวยงามครับไหลมาคิวคูณ 10อ่า ไปต่อดิ10 มาอีกเออาหกถ้าหหนึ่งกแปดนี่คือเลขแห่งมังกรของเสียฟู่เลยนะ เลขประจำตัวเลยนะบอกเลยอาบวกหนึ่งฟีสปินมาครับนะกิเลนเหรอกิเลนเหรอ วันนี้จะสยบกิเลนให้ดูมามา เสียฟู่สยบกิเลน ไปโอ้โห รู้สึกว่าไม่ค่อยมีตัวแพงมาเลยนะ กิเลนนะอ่ารอแล้วรออีก ก็ยังไม่มา เนี่ยดูคุณเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนยังไม่มาเลย อะไรกันครับนี้อาฟูจะไม่ทน โอ้น้อยเกินสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดก็ขึ้นมาห้าร้อยแล้วนะ ถือว่าขึ้นเบาๆ เอาเอาเอาเอาเอาเอามาอีกแล้ว สวยงามสเกตเตอร์รอบสองรอบนี้มาเป็นบวกห้าฟรีสปินกับอีกคูณหนึ่งก็จะคูณทีละสองนะ เคเข้าครับ10เข้าครับสวยอะไรต่อคิวต่อมาเคอีกไหมไม่มีหมดแล้วเคกับ A นะลุ้นๆใกล้ๆเคียงกัน ไม่มีเคเข้ามาสวย เรียงมาเป็นตับอากาศไม่มาเนี่ยถ้าถุงเงินมาแถวแรก กอบฟ้ามานี่คือรวยเลยหนึ่งหกสองโอ้โห้หนึ่งหกแปดสิเลขแข่งมังกร รางวัลก้อนโตมาครับ 162 โอเค ได้อยู่ ไปต่อ ขึ้นมา 800 แล้วคุณผู้ชม มากับเสียฟู่ล้มสล็อต วันนี้สยบกิเลน ตายคาพีจีโอ้โหคูณ11 แล้วครับตอนนี้ เหลือ 2ฟีสปินสุดท้ายมา มาสุดท้าย มาลุ้นกันจบที่ 256 ครับผมสวยๆเลย 256 ขึ้นมา 800โอ้โหอิ่มน้ำสำราญเจมา เก็บตัวเบาๆก่อนคิวมาออกคิวออกมา เออโอ้ยเอาครับได้หมดจังหวะนี้ นี่แหละคิวกับ 10 โอ้ถุงเงินก็เข้าแต่ตัวคูณไม่มี อ้าวสเก็ตเตอร์ตกเสร็จเสียฟู่สิครับแบบนี้ กิเลนโดนสยบอีกแล้วคูณ2บวก2อ่ารายการอยู่ มาครับรอบนี้บอกตัวคูณทีละ3ขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว รออย่างเดียวนะ รอตัวแพง ยังไม่มาครับ เดี๋ยวรอรอรออีกสี่ไม้นะสี่ไม้จะมาไหมกีเลนเข้ามาเป็นวายกลางนะคูณ 10 แล้วตอนนี้สวยครับ 80 มา เน้นๆโอ้ ไม่ไปต่อคูณ 13 เสียดายไม้สุดท้าย ก็ยังไม่มากับรางวัลรวมอยู่ที่ 102อ๋อขึ้นมาทีละกระจิบกระจิบ จะถึง2,000ไหมเนี่ย โอ้บวกขึ้นมา119นะ ไม่รู้จะถึง2,000ไหม ใจอยากให้ถึงอะมากกว่า2,000อีกแต่มันไม่มาพีจีจ๋า แตกให้เสียหน่อยพีจีใจร้าย ไม่ยอกโอ้มาอีกแล้ว บวกฟีสปินใส่อ้าว สี่คูณอีกหนึ่งเออมาเสสาสุสาอะไรไม่รู้ไปไปบวกขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหจังหวะนรกมากครับทีสปินสยบกิเลนรัวๆเลยกิเลนบอกยังไม่ได้ออกอะไรเลย โดนอีกแล้วเสียฟูมาล้มอีกแล้วเสียฟูเขาของจริงครับล้มสล็อตไม่ได้ไม่ได้มาได้ง่ายๆคำล้มสล็อตนี่มากับเกิดมาก็พร้อมล้มสล็อตได้เลย ก็จะขี้โมเลย ไปครับดูกันหนึ่งพันถ้าได้กำไรมาอีกหนึ่งพันนี้ก็สบายแล้วตกวันละพันนะคุณผู้ชม วันละพันนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะ แต่ใครอยากตามก็ตามได้นะ อยู่ที่ปักหมุดใต้คอมเมนต์นะ อันนี้แตกดีจริง นะครับ 1955 เราน่าจะสุดกันแค่นี้นะ เพราะว่าฟรีสปินก็ไม่แจกเมื่อกี้ โอเค เจอกัน ใหม่ คลิปหน้า สวัสดีครับ